นี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการใช้เทคโนโลยีมาทำให้ชีวิตคนพิการดีขึ้น เครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่อง TTRS หรือเครื่องที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับล่ามนะครับ ที่อยู่กรุงเทพนะครับ มีศูนย์ที่นู่น แล้วก็กับบุคลากรของเราที่มาให้บริการ หรือแม้แต่นะหลาย ๆ เรื่องที่เขาอาจจะมีการสื่อสารแล้วเขาไม่จเข้าใจกันก็ มาใช้พื้นที่แห่งนี้ก็ได้ นั่นหมายความว่าเขาอาจจะสื่อสารกับเพื่อนหูดีแล้วรู้สึกจะต้องใช้เวลานานมาก เขารู้ว่ามีที่นี่ เขาก็มีอุปกรณ์ที่นี่อยู่แล้ว เขาก็ต้องเชิญคนเนื้อมาที่นี่ แล้วก็จะสื่อสารกันเข้าใจแล้วได้เร็วมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับผม ผมชื่อนายธรยงกลางนะครับ เรียนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ชื่อนายชัดชัยดงมศรีครับเรียนนักเรียนระบบนักเรียนแผนกการพัฒนาระบบสารสนเทศเหมือนกันครับอ่านี่ก็คือโปรแกรมที่เราใช้เรียนในวิชาเรียนนะครับ เราจะเรียนด้วยภาษาวิชวลเบสิกนะครับ เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับขั้นสูงของโปรแกรมที่เราเขียนนี้ครับ นอกจากเราจะเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ย เราก็ยังมีเรียนเว็บโปรแกรมมิ่งโดยใช้ภาษา PHP หรือไม่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ ใช้ระบบของ Ubuntu หรือ Windows Server 2003 2008 ก็ตามนี้นะครับ แล้วก็จะมีการวิเคราะห์ระบบด้วย เพื่อให้เราสามารถออกแบบฐานข้อมูลออกแบบระบบได้ อันนี้นะครับก็คือที่ผมกำลังเขียนอยู่ก็คือ ระบบสต็อกสินค้าจะมีรูปแบบการทำงาน โดยการล็อกอินพนักงานที่ดูแลสต็อกเข้าไปก่อน จะสามารถจัดการสิทธิ์ของพนักงานได้ว่า พนักงานคนนี้ สามารถดูแลเมนูอะไรได้บ้าง เช่น ผมเอาสต็อกออกพอผมเอปเดสิตเขาก็จะไม่สามารถเข้าไปที่สต็อกได้ก็จะสามารถเข้าได้แค่สองเมนู แล้วถ้าผมเพิ่มเข้าไปเดสิตก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก็คือจัดการสิทธิสิทธิของพนักงานนะครับ ว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างในระบบนี้ แล้วเราก็จะมีข้อมูลลูกค้า เอาไว้กรณีเป็นลูกค้าประจำลูกค้า VIP ก็จะมีอินเสิร์ตข้อมูลทั่วไปของลูกค้าครับ ส่วนฐานข้อมูลที่เราใช้ก็คือฐานข้อมูล MySQL ครับแล้วโปรแกรมที่เราใช้จัดการฐานข้อมูลก็คือโปรแกรม Navicat Premium เอาไว้จัดการฐานข้อมูลหลักครับ ก็นอกจากเราจะเรียนเขียนโปรแกรมนะครับ เมื่อช่วงประมาณเทอมที่แล้ว พวกผมเป็นกลุ่มได้ไปทำการแข่งขันในนามของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะครับการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์ครับชื่อการแข่งขันว่า Line tracking robot contest ที่มหาลัยศรีปทุม แล้วเราก็ไปร่วมกันแข่งขันนี้ทีมทั้งหมดที่เข้า การแข่งขันก็จะมีทั้งหมด 124 ทีม 90 สถาบันเราได้อันดับที่3นะครับ การแข่งขันนี้นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะมีหุ่นยนต์ที่เราจะใช้ในงานแข่งขันเนี่ย ไม่จำกัดเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีอะไรก็ได้ ซึ่งก็ทำให้เราได้ที่3มาตรบเพราะว่าเวลาเราถือว่าทำได้ดี ันนี้จะเป็นสนามจำลองจากที่เราแข่งขันจริงนะครับ ที่แท้ในการแข่งขัน สนามนี้ในการแข่งขันเขาจะแบ่งทั้งหมด 7 นาทีนะครับเขาจะเอา รอบที่ดีที่สุด ถ้ามีการออกนอกเส้นทางเขาจะมีเวลาจำกัดในการให้แก้ไขโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการที่วันที่ผมในกรรมการแข่งขันนะครับ ในการแข่งขันครับพื้นแยกด้านนี้จะมีการพลาดเยอะที่สุดนะครับจุดปราบเซียนครับ จากผลงานชิ้นนี้เราสามารถไปต่อประยุกต์ใช้กับรถวิวแชร์นะครับ ในการเขียนโค้ด เหมือนสมมุติว่าน้องๆเขาอยู่บ้านช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะมี เหมือนว่าปูแผ่นสี แล้วก็ติดตั้งเลเซอร์ที่รถเข็นนะครับเวลาเราสั่งเราก็จะสามารถมีปุ่มกดให้ ให้น้องเขาเลือกไปไม่จะวิ่งตามเส้นสีที่เราจัดเตรียมไว้นะครับ มันจะทำให้สะดวกต่อคนพิการที่อ่อนแรงครับ